ลังจากจบขั้นตอนการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็น d d e v e l o p การพัฒนา เป็นขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สร้างสื่อและเลือกวิธีในการนำส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนทำการตรวจสอบสื่อ วัสดุการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว ว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้ได้หรือไม่ เพื่อจะไม่ได้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดหาใหม่ หากไม่มีต้องพัฒนา จัดหาสื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ ทำการประเมินประสิทธิภาพสื่อที่พัฒนา จัดหามาว่าสามารถทำให้ผู้เรียน บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไปได้ ในขั้นตอนนี้ผมสามารถวางแผนและเขียนแผนการสอน คู่มือการเรียน ข้อสอบ และแบบประเมินตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ไหมครับ ได้ค่ะ โดยต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า แผนการสอนคู่มือการเรียน ข้อสอบ และแบบประเมินนั้นมีคุณภาพดี และสามารถใช้ในการสอนและการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะ ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา ต้องมีการประเมินสองครั้ง ครั้งแรกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความถูกต้องในส่วนของเนื้อหาบทเรียน ครงร่างระบบการเรียนรู้ และประเภทของสื่อที่จะใช้ รวมทั้งทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีในการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียน เมื่อประเมิน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้ว ครั้งที่ 2 จะเป็นการประเมินเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น ว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน คู่มือการเรียนเป็นต้น สามารถใช้ได้ผลดีเพียงใด เมื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาใช้งานจริงต่อไป เข้าใจแล้วครับ